านะฮะโรมาเกมในตำนานนะครับท่านผู้ชมนะก็ยังเป็นเกมที่แตกดีอีกต่อเนื่องนะครับไปผมขออีกสักสิบทีนะฮะท่านผู้ชมขออีกสักสิบทีเอ้าโบนัสเข้าอีกแล้วโอ้โหเป็นเรื่องแล้วไงเป็นเรื่องแล้วไงยาบาที่ลาเงินแดงวนเอากระนหนึ่งของเอาเงินแดงเข้าเข้าเข้าไปไม่ไหวส่วนนี้ของขาดซอยแดงไอ้ไม่ไหวใครเคยไปขายเครื่องซอยแม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 ยังเป็นเกมยอดคิดนะฮะ ก็ยังแตกง่ายเหมือนเดิมนะฮะท่านผู้ชมนะ เดี๋ยววันนี้ผมมาลองมาเล่นให้ดูกันนะฮะท่านผู้ชม กับเงินทุน300 บาทนะฮะ เออจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปลุยกันดีกว่านะฮะท่านผู้ชมนะ เดี๋ยวดอกแรกผมขอไปที่เบ็ดหนึ่งบาทสามบาท อ่ะสามบาทเอาแล้วกันนะท่านผู้ชมนะค่อยๆไหลไปก่อนนะท่านผู้ชมนะ ็ภาพมันก็เป็นเกม อารมณ์เหมือนเกมยุคศูนนะฮะท่านผู้ชมนะ แต่ว่าแตกดีจริง นะท่านผู้ชมนะเนี่ยดูเลยคอมโบคอมโบรอบที่สามต่อนะฮะท่านผู้ชมนะ ยังไงเฮ้ทำเสียงซะหน้าหน้าหน้าเก่งขามเลยนะท่านผู้ชมนะ ก็ ลองดูนะฮะท่านผู้ชมนะ ไปเรื่อยๆนะปกติเออผมจะพามาเล่นแต่เกมค่าย PG นะ วันนี้มาลองในเกมค่ายโจ๊กเกอร์กันบ้างนะฮะทุกผู้ชมนะ ก็จะพยายามทำหลากหลายค่ายนะฮะทุกผู้ชมนะ หลากหลายหลายคอนเทนต์หน่อยนะฮะทุกผู้ชม ยังไงใครชอบเกมไหนก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้ร่างวิดีโอให้ผมด้วยนะฮะเดี๋ยวผมเข้าไปจัดให้นะครับท่านผู้ชมนะ มามามามาโรมาเอ็ก ก็เดี๋ยววันนี้ผมมาเล่นภาคแรกก่อนนะฮะ มันจะมีสองภาคนะโรมาเนี่ย อีกภาคหนึ่งน่าจะ อีกภาคหนึ่งน่าจะเป็นโรมาเลกาซี่นะ ถ้าผมจำไม่ผิดนะคุณผู้ชมนะ โอ้โห ช็อตนี้ ช็อตนี้คอมโบ34 บาทท่านผู้ชม มีต่อไหม มีวายลงมาเชื่อมช็อตนี้ 16 บาทนะฮะ มีวายลงมาอีกคอมโบรอบที่3อีก 2 บาทท่านผู้ชม ็อตนี้บิ๊กวิน52 บาทนะฮะท่านผู้ชมขอขออนุญาตเพิ่มเบ็ดไปที่ 15 บาทบ้างนะฮะท่านผู้ชม เออไปครับ 10 ดอก ในช็อตนี้ตัวแพงด้วยนะฮะท่านผู้ชมสีแดงตัวแพงนะฮะนักลบ600บาทเข้าไปนะช็อตนี้ โอ้ยอยู่ลงมาเฉยนะฮะท่านผู้ชมนักลบโหแล้วดูเลยท่านผู้ชมนะ แต่กันยังไปต่อเนื่องนะฮะแต่กันยังอีกต่อเนื่องแล้วยังไงยังมีไหเขาเรียกว่าอะไรนะ เหยื่อก็ เกีย์โบราณนะฮะของนักรบบินนะบาท ท่านผู้ชมเกมอาจจะเสียงดังหน่อยนะ ขออภัยด้วยนะครับท่านผู้ชมนะ ก็ โหตอนนี้บวกมาอีกบวกมา700กว่าบาทแล้วนะท่านผู้ชมนะ ทุนเรามา300โอ้โหยังแตกกันอีกต่อเนื่อง155ท่านผู้ชม โอ้โห ของจริงนะ ของจริงนะของ ของจริงนะฮะ กับโลมานะครับ ไปไปไปขอขอฟรีเกมหน่อยนะฮะท่านผู้ชม ตอนนี้อีก 220 โอ้โหโคตรมาแล้วมาแล้วนะฮะท่านผู้ชมนะ ยังไงใครเล่นเกมดีแล้วแตกบ้างยังไงมาคอมเมนต์ใต้ร่างวิดีโอให้ผมหน่อยนะใครเล่นโลมาแล้วแตก แตกเท่าไหร่ ไหนมาลองคอมเมนต์ให้ผมดูหน่อยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมก็ไม่อ่าน เอ้า ยังไง โอ้ย หมดแล้วนะฮะ ขอไปอีก 25 ทีนะฮะท่านผู้ชม ระบายเข้ามา4ตัวอย่างนี้ 155 บาท โอ้เย็นแค่ เอาเรื่องจัดนะฮะท่านผู้ชมแตกไม่พักเลยท่านผู้ชม มีเกมเข้ามาแล้วท่านผู้ชม มีเกมเข้ามาแล้วท่านผู้ชมนักลบร้องยาใช่ครับ เอาไหนดี ใจผมมัน ใจผมมันชอบซ้ายว่ะท่านผู้ชม โอ้โห ช็อตนี้มีกำบังนะ เอาไงดีท่านผู้ชม กำบังหรืออะไรขอ ขอเป็นหืมกำบังอีกแล้ว ทำบังอีกแล้ว ผมขอซ้ำซ้ายอีกทีหนึ่งจะไปเป็นอะไรเออช็อตนี้ทำบังอีกแล้วนะฮะโหยี่ขวาบ้างเอาไงดีท่านผู้ชม ซ้ำไปดีขวาเนี่ยโอ้โห มีแต่กำบังนะฮะ ขอดาบหน่อยขอดาบหน่อยเออแทงเข้าไปช็อตนี้ยังไง โอ้ยซ้ำไปอีก สองดอกหรือเปล่า ยังไงครับ โอ้โห โดนคืนนะฮะท่านผู้ชม โดนคืน ชึบ ชึบโตเหรอ ไปอีกทีซ้ำไปอีกเออชึบเลือดเริ่มมาแล้วนะท่านผู้ชม เลือดสิงโตเริ่มออกแล้วครับ ขอขวาบ้างเออ ชึบโอ้ยโดนซ้ำ โอ้ย ช็อตนี้ได้มาร้อยกว่าบาทนะท่านผู้ชมไปลุยกันอีกต่อเนื่องนะฮะเอาหมดแล้วเหรอ โอ้โห ช็อตนี้เต็มกระดานเท่าไหร่ร้อยห้าสิบห้าบาทอังุ่นมาต่อนะฮะเพราะมีวายลงมาเชื่อมโอ้ย ช็อตนี้อีกห้าสิบ เกมในตำนานนะครับท่านผู้ชมนะ ก็ยังเป็นเกมที่แตกดีอีกต่อเนื่องนะครับ ไปผมขออีกสักสิบทีนะฮะท่านผู้ชม ขออีกสักสิบที เอ้าโบนัสเข้าอีกแล้ว โอ้หเป็นเรื่องแล้วไง เป็นเรื่องแล้วไง ชึบยังไง ดอกแรกผมคราวที่แล้วผมเอาซ้ายใช่ไหมผมขอกลางมึงเออชึบอืม อืมกลางซ้ำไปเลยนะฮะท่านผู้ชมขอกลางซ้ำไปชึบเออ โดนคืนโดนคืนโดนคืนคืนต่อมนะฮะช็อตนี้โดนอีกแล้วนะท่านผู้ชมไปซ้ายบ้าง เออ ซ้ายไปอีก กว่านะฮะท่านผู้ชมนะ ผมว่าผมพอแล้วดีกว่านะครับ ก็อ่ายังไงใครที่ชอบคลิปนี้ก็ผมฝากกดไลค์ด้วยนะฮะแล้วก็กดติดตามกด Subscribe กันด้วยนะฮะท่านผู้ชมนะเพื่อที่จะไม่ได้ไม่พลาดคลิปดีๆ จากผมนะฮะ จากช่องนักปั่นสล็อตมือหนึ่งนะฮะก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากให้ผมทำเกมอะไรก็อย่าลืมไป คอมเมนต์ใต้ล่างวิดีโอ ให้ผมนะเดี๋ยวผมเข้าไปอ่านแล้วเดี๋ยวผม ทำมาให้นะฮะท่านผู้ชมนะมารีวิวให้ดูนะครับ ผมก็วันนี้ผมขอตัวลาไปแล้วครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะฮะท่านผู้ชมนะ สวัสดีครับ